พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ผ้าเช็ดทำความสะอาดพกผ่าแบบเปียกต้านแบคทีเรีย ปัจจุบันเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมนอกบ้าน และนั่นหมายถึงการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือเลือกที่จะไม่สัมผัสสิ่งสกปรกได้นะครับ แต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับ เพราะนักวิจัยไทย พัฒนาผ้าทำความสะอาดพกพาแบบเปียก ที่เช็ดได้สะอาด และต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าทำความสะอาดผิวแบบเปียกสูตรแอนตี้แบคทีเรีย ภายใต้แบรนด์ยูมิจากบริษัทคีนจำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สารละลายสำหรับทำความสะอาดและยับยั้งเชื้อโรคจาก สวทช ผ้าเช็ดทำความสะอาดและยับยั้งเชื้อโรคนี้ มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ100%นวัตกรรมการกักเก็บสมุนไพรในรูปแบบของนาโนแอนแคปซูลเลชันซึ่งช่วยให้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกได้ทุกพื้นผิว